ความชัดเจนของเสียง เสียงที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่เสียงที่ฟังแล้วไพเราะเพียงอย่างเดียว หากจะต้องชัดเจนด้วย เปรียบเหมือนเราหมุนหาคลื่นวิทยุ ถ้าคลื่นนั้นฟังไม่ชัดสักที เราก็จะหมุนหนีไป ดังนั้นเรื่องของความชัดเจนจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญ แต่เราจะทำอย่างไรให้เสียงชัดเจนละ่ะ อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากในวิชานี้ เขาเริ่มที่เสียงบันทึกก่อน เสียงที่บันทึกจะทำอย่างไรให้ชัดเจน เป็นเรื่องที่ต้องตามต่อ ในสัปดาห์ที่ 3 จะสอนเรื่องของการคุมไม่แต่สัปดาห์นี้ขอสรุปคร่าวๆ พอเป็นน้ำจิ้มว่า เสียงที่ถูกบันทึกเข้าไป หากเป็นเสียงพูดจากเราเอง คงต้องว่ากันตั้งแต่ท่านั่ง ระยะห่างระหว่างปากกับไม่องศาที่เสียงพุ่งเข้าไปหาไมค ใหม่ที่ใช้ ห้องบันทึกเสียงหรือสถานที่ หลักการปล่อยเสียงจากปอด การบันทึกไฟล์เสียงเป็นเรื่องที่จะได้ศึกษากันในสัปดาห์ต่อๆไป เสียงที่ไม่ชัดละ่ะเป็นอย่างไร เสียงที่ไม่ชัดจะไม่มีคุณภาพพอที่จะมาประกอบงานมัลติมีเดียได้ ฟังแป๊บเดียวก็รู้ว่าเป็นเสียงที่ไม่มีคุณภาพ และไม่มีความชัดเจน เช่น เสียงที่โหลดมาจากเว็บไซต์บางเว็บ หรือไฟล์เสียงที่เกิดจากการบันทึกซ้ำหลายครั้ง และตั้งค่าให้มีขนาดเล็กเกินไป จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อ ฟังเปรียบเทียบจากงานแกรน เช่นแผ่นซีดีเป็นต้น จะรู้ว่าความน่าสนใจของเสียง ครูอุ๋มขอแบ่งออกเป็นสามเสียง คือเสียงบรรยาย เสียงดนตรีและเสียงประกอบ ความน่าสนใจของเสียงจะเกิดขึ้นอย่างมาก หากสามเสียงนี้เดินทางมาพร้อมๆกันในงานเดียวในงานงานหนึ่งควรมีครบทั้งสามเสียง พื่อสร้างความสนใจให้เกิดกับเสียง อีกหนึ่งความน่ากลัวที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในงานสร้างสรรค์ของผู้เรียน นั่นก็คือ การเลือกเสียงผิด ทั้งนี้ควรวางแผนให้ดี และวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ ที่จะเชื่อมโยงกับอารมณ์ของงาน ขั้นนี้จะต้องอาศัยการสร้างแผนที่ความคิด เพื่อที่ผู้เรียนจะได้เห็นภาพว่า งานเราควรเลือกใช้เสียงผู้บรรยายแบบไหน สียงดนตรีแบบใด และเสียงประกอบตอนไหนบ้าง เมื่อเลือกถูกแล้ว ความธรรมชาติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง ธรรมชาติกับงานสร้างสรรค์เสียงเป็นของคู่กัน หากเสียงที่เลือกมา มีการใช้แบบผิดธรรมชาติก็จบเทเลยทีเดียว ดังนั้นต้องเลือกให้ถูกคนด้วย เสียงดนตรีก็เช่นกัน หากเป็นงานท่นสดใส ควรเลือกดนตรีที่ให้อารมณ์ที่ไม่โศกเศร้า ข้อนี้ง่ายมากๆ เพราะผู้เรียนอาจดูจากสีของงานได้เหมือนกัน เสียงประกอบ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานเสียงที่สร้างสรรค์ออกมาดูมีสีสันอย่างมากเลยทีเดียว ผู้เรียนควรเลือกใช้อย่างพอดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป และควรรู้จังหวะที่จะวางเสียงประกอบ เพราะเสียงประกอบทำให้เกิดความสมจริง และความต่อเนื่องของอารมณ์ สียงประกอบสามารถเป็นตัวย้ำโทนของงานได้ด้วย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 empty valleys